พี่น้องครับ เกิดเป็นคนไทย มันช่างแสนโชคดี มีความสุขจริง ๆ อาหารการกินก็สมบูรณ์ เพราะประเทศไทยของเรา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมาย ดังคำที่ว่าในน้ำมีปลา ในนา มีข้าว และในทะเล ก็ยังมีกุ้งหอยปูปลา ซึ่งทรัพยากรอาหารเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์มีคุณค่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการนำมาพัฒนาแปรรูป นอกจากเป็นการช่วยถนอมอาหารแล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยล่ะครับ ซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องราวของการแปรรูปสัตว์น้ำมาบอกต่อกันด้วย แต่ก่อนอื่น เราไปดูภาพรวมของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในประเทศไทยกันก่อนนะครับ สัตว์น้ำที่นำมาแปรรูปนะครับ มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะมีตั้งแต่พวกกุ้งนะครับ พวกปู พวกหอย พวกปลาโดยเฉพาะพวกปลาจุนนะครับมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะการแปรรูปส่วนใหญ่นะครับ ตอนนี้เป็นพวกบรรจุกระป๋อง เป็นพวกกุ้งนะครับ เช่น พวกกุ้งแช่เยือกแข็งนะครับกุ้งบรรจุกระป๋องนะครับ แล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์พวกปลารวมทั้งผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของเรานะครับเช่นพวกการทำปลาแห้งนะกุ้งแห้ง หรือพวกปลาดุงพันธุ์ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศผู้นำทางด้านประมงของโลกทีเดียวนะครับ ในปีพศ 2502นะครับ ประเทศไทยเรามีผลผลิตของสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น2.62 ล้านตันนับเป็นผลผลิตสัตว์น้ำที่จากการจับจากธรรมชาติ ประมาณ 1.72 ล้านตัน และจากการพ่อเลี้ยงประมาณ 0.9 ล้านตัน ประเทศไทยมีการส่งออก สินค้าประมงนะครับประมาณ 1.4 ล้านตัน และคิดเป็นมูลค่าประมาณ 200,000ล้านบาทครับ สัตว์น้ำเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และยังเป็นอาหารที่มีคุณค่า มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้สัตว์น้ำยังเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน แต่ด้วยสัตว์น้ำเน่าเสียง่ายกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น จึงควรทำการเก็บรักษาทันทีที่จับขึ้นมาได้ เพื่อให้มีคุณภาพที่ดี จนกว่าจะนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูปต่อไปนะครับ ดังนั้นการแปรรูปอย่างถูกวิธีจำเป็นต้องศึกษา สาเหตุ ปัจจัย รวมถึงวิธีการป้องกัน ไม่ให้ผลผลิตนั้นเน่าเสียได้ง่าย เพราะถ้าหากเรานำผลผลิต หรือวัตถุดิบที่เน่าเสียมาแปรรูปก็ย่อมจะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่มีคุณภาพได้ครับ เมื่อก่อนนะครับ สุขนาการของสะพานปลาเนี่ยไม่ดีเลยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากทุกหน่วยเข้าไป หรือต่างประเทศก็มากดดัน ให้เรามีการพัฒนาสุขอนามัยของสะพานปลา ตอนนี้ถ้าไปดูแล้วสะพานปลาต่างๆ ก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะทีเดียวนะที่เจ็ดนั่นมา การบิิการของสัตว์น้ำที่สะพานปลาต่างๆเนี่ยนะครับ เราต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีสัตว์น้ำต่างๆ ไม่ควรที่จะกองบนพื้นนะครับ ควรทำอยู่เป็นโต๊ะนะครับ โต๊ะที่ใช้ต้องเป็นโต๊ะที่ไม่เป็นสนิมนะครับ ล้างจำกรามสดดได้ น้ำแข็งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการรักษาสภาพสัตว์น้ำ ถ้าสัตว์น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้เกิดการเน่าเสียอย่างรวดเร็ว น้ำแข็งนี่เป็นการช่วยชะลอ การเสื่อมคุณภาพของของสัตว์น้ำการขนส่งนะครับจากสะพานปลาไปถึงโรงงานสถานแปรรูปเบื้องต้นหรือโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับต้องขนส่งโดย ดยถูกต้องนะครับ รถที่ขนส่งต่างๆ ก็ต้องเป็นรถที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ด้วย หรือเป็นรถที่มีฉนวนกันความร้อนต่างๆ การทำความหนาดสัตว์น้ำนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลย เพราะเรารู้แล้วสัตว์น้ำนะครับมันมาจากที่ต่างๆนะครับมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่างๆ และรวมทั้งมีเอนไซม์อยู่ในสัตว์น้ำด้วย เพราะฉะนั้นการล้างนะครับนอกจากว่าจะล้างพวก จุลินทรีย์ต่าง ๆแล้วออกไปแล้วเอนไซม์ต่างๆไปแล้ว ก็รวมทั้งล้างสิ่งปกต่างๆ ที่เปื้อนๆมา นอกจากล้างแต่แล้วเราก็ต้องมีการฟักหัวดึงเหือกออกต่างๆพวกนี้ในอวัยภายในของสัตว์น้ำเนี่ยนะพวกลำไส้พวกต่างๆเนี่ยมีจุลินทรีย์ต่างๆ อยู่จำนวนมากนะครับมีเอนไซม์ต่างๆ ตัวนี้จะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการสัตว์น้ำเน่าเสียได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นการกำจัดสิ่งนี้ไป มันจะเป็นการช่วยชะลออายุการเก็บรักษาตานน้ำน้ำหรือคุณภาพสต่น้ำให้มีคุณภาพสดสำหรับหลักการเก็บรักษาสัตว์น้ำนั้น เมื่อจับสัตว์น้ำมาได้จากแหล่งน้ำจืด หรือแหล่งน้ำเค็ม ก็จะต้องรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การแช่น้ำแข็งก่อนนำไปจำหน่าย ในรูปแบบสัตว์น้ำสด หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยอาศัยเทคนิคการแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการตากแห้ง หรือทำเค็ม การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการหมักดอง ซึ่งเป็นการแปรรูปแบบง่ายๆ จนถึงการแปรรูปสัตว์น้ำที่ต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการแช่แข็ง หรือฟรีซิ่งหรือการแปรรูปด้วยการบรรจุกระป๋องเป็นต้นนะครับ หลักการแปรรูปนะครับเพื่อที่จะหนอมอาหาร ให้มีคุณภาพยาวขึ้น มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่การใช้ความเย็นนะครับ ซึ่งการใช้ความเย็นเนี่ย เช่นการแช่เย็น และการแช่เยือกแข็ง การแช่เย็นเนี่ยนะครับ เราใช้อุณหภูมิไม่ต่ำมากนักนะครับ อุณหภูมิอยู่ประมาณลบหนึ่งถึงประมาณ 8 องศาเซนเซียส แต่สำหรับแช่แข็งเนี่ย อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจุดประสงค์หลักในการทำเย็นนะครับ เพื่อที่จะลดปริยาของ ชื้อจุลินทรีย์และปยาของเอนไซม์ทำให้การเน่าเสียสันน้ำช้าลง อันที่2ก็เป็นการใช้ความร้อน ซึ่งการใช้ความร้อนก็มี 2 ระดับ คือการใช้ความร้อนไม่สูงมากนักซึ่งเราเรียกว่าพั s t e u r i z a t i o และการใช้ความร้อนสูงร้อนข้างสูงนะครับที่จะนั้นมาเราเรียก p a s เ e u ร i เ a t i o n p ช s t e ร r ไรเซชันเป็นการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค แต่วิธีนี้ต้องใช้ร่วมกับวิธีอื่น เช่นการนำไปแช่เย็นด้วยนะร่วมกับการพัชรไร สำหรับการสเตียรายนะครับ หรือการการฆ่าเชื้อเป็นการฆ่าเชื้อที่ยูนิซีเกือบทั้งหมดนะครับถูกทำลายไป อาหารต่างๆนะสามารถอยู่ได้โดยได้นาน โดยไม่เสื่อมเสียที่อุณหภูมิเก็บรักษาปกติ การทำแห้งนะครับ เป็นการถนอมอาหารโดยการกำจัดน้ำออกไปจากอาหาร ซึ่งการกำจัดน้ำในอาหารนั้นนะครับสามารถทำโดยการนำไปอบนะครับโดยใช้ลมร้อน หรือการนำไประเหิดแบบแข็งนะครับหรือเราเรียกว่าฟรีดได้ซึ่งมีผลทำให้ water activity นะครับ หรือประมาณน้ำอิสระในหารลดน้อยลงทำให้ไปยับยั้ง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยับยั้งปริยาของเอนไซม์ประเภทของการแปรรูปนั้นก็มีดังนี้ 1. การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการทำแห้ง 2. การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการใช้ความร้อน 3. การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการใช้ความเย็น 4. การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการหมักดอง 5. การใช้สารเคมีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำมาแปรรูปได้อีกด้วยนะครับ พี่น้องครับ การแปรรูปสัตว์น้ำนั้นก็เพื่อให้มีอาหารไว้บริโภคตลอดทั้งปี และยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำอีกด้วยนะครับ